การขโมยความคิด การขโมยความคิดคือการที่บุคคลขโมยความคิดและคำพูดของบุคคลอื่นมาเป็นงานของตน เราเรียกว่า การจลกรรมผลงาน การขโมยความคิดหรือผลงานของผู้อื่น เป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึง และให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะแวดวงในการทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งการสืบค้นงานวิจัย และบทความต่างๆ นั้น สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อต้องนำข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้งาน โดยจะต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานนั้นด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการจุลกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม มีหลายบริษัทได้จัดทำโปรแกรมให้บริการตรวจสอบการจรกรรมทางวิชาการดังกล่าว อย่างเช่น โปรแกรมอัคราวิสุทธ์โปรแกรม Turn It In เป็นต้น